ประโยค contrôle de stupéfiants แปลว่าการตรวจยาเสพติด คำว่า contrôle เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ปกติจะแปลว่าการควบคุม ในสถานการณ์นี้แปลว่าการตรวจยาเสพติด คำที่เราจะพบบ่อยในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศ ก็คือคำว่า contrôle de passeport แปลว่าการตรวจหนังสือเดินทาง ประโยคคำถามด้วยคำว่า pourquoi แปลว่าทำไม ประโยค Je n'ai rien fait แปลว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ เป็นประโยคที่ใช้สำนวนปฏิเธอว่า Ne rien แปลว่า ไม่ อะไรเลย ในกรณีนี้ใช้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นการ Passé composé ซึ่งบังคับให้มีการใช้กริยาช่วยคือ avoir ที่ผันเป็นคำว่า est ตามประธาน je บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ ส่วนคำว่า fait นั้นเป็นรูป participe passé ของกริยา faire ที่แปลว่าทำ participe passé หากเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือกริยาช่องสามหรือ past participle นั่นเอง การใช้ ne rien กับการ passé composé มีโครงสร้างบังคับคือ ประธาน ตามด้วย ne ตามด้วยกริยาช่วย avoir ผันเป็นปัจจุบันการตามด้วย Rien. La Participe passé.